สวัสดีค่ะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการใช้งานคอนเทนเนอร์ซึ่งจะเป็นกรณีที่เรามีคอนเทนเนอร์ที่เราต้องการใช้งานอยู่แล้วนะคะ ในกรณีที่เรามีคอนเทนเนอร์ที่เราต้องการใช้งานอยู่แล้วนะคะ เราสามารถทำการพูคอนเทนเนอร์นั้นมาใช้งานได้เลยค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะทำการ 3D เข้าไปยังผาที่แสดงบนหน้าจอนะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง ll ตรวจสอบดูนะคะ สำหรับในตัวอย่างนี้ตัวไฟล์ที่เราจะใช้จะมี 2 ไฟล์ค่ะ ไฟล์แรกเลยนะคะ คือไฟล์ check library.py ส่วนไฟล์ที่ 2 คือไฟล์ submit.sh ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ บนระบบทาราเพื่อใช้งานตัว singularity เราต้องทำการโหลดโมดูลก่อนค่ะ โมดูลโหลด singularity นะคะ จากนั้นนะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ pull ค่ะ โดยจะเป็น singularity pull แล้วก็ตามด้วย URL นะคะ อย่างในที่นี้นะคะบนตัวอย่างเราจะทำการพูจาก NGC นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ NVIDIA NGC นะคะ address ดังที่แสดงบนหน้าจอค่ะ จากนั้นคลิกไปที่ Container ในตัวอย่างนี้นะคะเราจะทำการพูตัว TensorFlow นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกไปที่ TensorFlow ค่ะคอนเทนเนอร์ที่จะใช้ในตัวอย่างนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะ จะเป็นเวอร์ชันที่แสดงอยู่ในหน้าแรกค่ะ ทำการคัดลอกคำสั่งนะคะ โดยกดปุ่มคัดลอก จากนั้นกลับมาที่หน้าต่างของระบบทารากดวางค่ะ เนื่องจากว่าคำสั่งที่อยู่บนเว็บไซต์นะคะ จะเป็นกรณีที่เราใช้ Docker ค่ะ กรณีนี้เราจะใช้เป็น Singularity นะคะ เราจะต้องทำการแก้ไขคำสั่ง ในส่วนนี้นะคะ เราจะทำการแก้ไขเล็กน้อยดังที่แสดงบนหน้าจอค่ะ โดยในส่วนของ URL นะคะ จะเป็น docker colon แล้วก็ slash slash ตามด้วย URL ของ NGC ค่ะ กด enter นะคะ จากนั้นนะคะ บนหน้าจอจะปรากฏ process ของการ build ขึ้นมานะคะ โดยส่วนแรกจะเป็นส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์นะคะ ส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของการสร้าง zip ไฟล์ค่ะ process ขั้นตอนนี้นะคะ จะกินเวลาค่อนข้างนานค่ะ อย่างตัวอย่างนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ 12 นาทีค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตในการเร่งความเร็วนะคะ เมื่อเสร็จโปรเซสนะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง ll เพื่อตรวจสอบค่ะ อย่างบนหน้าจอนะคะจะปรากฏไฟล์ที่ไฮไลท์ไว้ค่ะ เมื่อเราทำการพูคอนเทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนถัดมาเนี่ย ถ้าเรามีไฟล์ที่เราต้องการจะรันเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นการสั่งรันงานเลยค่ะ ในขั้นตอนการรันงานนะคะ ก็จะเหมือนกับการรันงานทั่วๆไป คือทำการจัดเตรียมตัว submit script ขึ้นมาค่ะ ในกรณีนะคะเราเตรียมไว้แล้วก็ทำการใช้คำสั่ง vi เพื่อตรวจสอบดูนะคะ ภายในสคริปต์นะคะก็จะเห็นว่าเราจะ รันที่ partition ในส่วนของ GPU นะคะ เนื่องจากว่าในส่วนของ partition GPU นะคะ ในการจองจะเป็นการจองทั้งโหนดนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนของ entire per node ก็จะตั้งให้เป็น 40 ไปเลยนะคะ ส่วนของค่าอื่นตั้งไว้คงเดิมค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของการอันโหลดโมดูลทั้งหมด แล้วก็เป็นการโหลดโมดูล Python ขึ้นมานะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งได้เป็นการโหลดโมดูล Singularity ค่ะ ถัดมานะคะเป็นส่วนของการรันงานเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหน้าจอนิดนึงนะคะ ในส่วนของการรันงานนะคะสคริปต์นี้จะรันงานทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกันค่ะ ในส่วนของรูปแบบแรกนะคะ จะเป็นการเช็คไลบรารีโดยใช้คำสั่ง Python เฉยๆค่ะ ซึ่งการใช้งานรูปแบบนี้จะเป็นการใช้งาน global module ที่มีอยู่ภายในเครื่องนะคะ ในส่วนที่ 2 นะคะ ก็จะเป็นส่วนของการรันคำสั่งเช็คตรวจสอบไลบรารีเหมือนกันค่ะ แต่ครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการรันโดยใช้ singularity แล้วก็ใช้ตัวคอนเทนเนอร์ที่เราเตรียมไว้ค่ะ ในที่นี้คือ tf.zip นะคะ ในที่นี้เนี่ย ตัว singularity execute ค่ะจะมีออปชันออปชันหนึ่งที่ชื่อว่า dash dash nv ซึ่งเป็นการกำหนดว่าเราต้องการใช้ GPU นะคะ ในส่วนของ 2 คำสั่งด้านล่างค่ะ จะเป็นการแสดงให้ดูว่าการมี dash dash nv กับการไม่มี dash dash nv เราจะได้ behavior ที่ต่างกันนะคะ โดยคำสั่งที่เราใช้ในการตรวจสอบเนี่ย ก็จะเป็นตัว nvidia smi ซึ่งเป็น tool ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของ GPU ค่ะ ก่อนที่จะออกจากไฟล์นี้นะคะ ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าตัวไฟล์ที่รันจะเป็น tf.zip นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนชื่อตัว zip ไฟล์ของเราให้เป็น tf.zip นะคะถ้าไม่เปลี่ยนในส่วนของชื่อไฟล์ก็จะต้องมาเปลี่ยนในส่วนของสคริปต์แทนนะคะ แต่ในที่นี้เนื่องจากว่าเปลี่ยนในส่วนของชื่อไฟล์จะง่ายกว่าก็จะไปเปลี่ยนในส่วนของชื่อไฟล์แทน ค่ะ ก็ทำการออกมานะคะ ในส่วนนี้ก็จะใช้คำสั่ง mv นะคะ ก็จะเปลี่ยนจากชื่อ TensorFlow ที่ยาวหน่อยให้เป็น t f l i p แทนค่ะ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะคะก็ทดสอบการรันดู ก็เป็น hback ตามด้วย submit นะคะ อันนี้ก็รอสักครู่ค่ะ เหมือนเดิมนะคะสามารถใช้คำสั่ง sq เพื่อตรวจสอบสถานะการรันได้ค่ะ อย่างบนหน้าจอก็จะเห็นว่ากำลังรันอยู่นะคะ อันนี้จะใช้เวลาสักครู่ค่ะ เนื่องจากว่าการ initiate หรือว่าการโหลด library จะใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะ เมื่อรันเสร็จแล้วนะคะ เราจะทำการเปิดไฟล์ slurm.out ขึ้นมาดูค่ะ ในที่นี้จะใช้คำสั่ง less นะคะ ในส่วนแรกเลยนะคะ ที่เราทำการตรวจสอบ library ที่มีการติดตั้งอยู่ใน Python 3 ในระบบโมดูลของเรานะคะ จะพบว่าไม่มีนำพายนะคะ แล้วก็ไม่มีไซพายอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มี TensorFlow นะคะ ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นการรันโดยการใช้ซิปไฟล์ที่เราบูมานะคะก็จะเห็นว่ามีนำพายนะคะ แล้วก็มีไซพายแล้วก็มีในส่วนของ TensorFlow ก็จะมี TensorFlow ค่ะ จากนั้นในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของ dash dash nv ก็จะเห็นว่าถ้าเรารันโดยไม่มี dash dash nv นะคะ ในส่วนนี้ก็จะฟ้องขึ้นมาว่าไม่เจอคำสั่งตัว nvidia hmi นะคะ ในส่วนถัดมานะคะ ก็จะเห็นว่าเมื่อเรารันด้วยคำสั่ง dat dat nv จะพบว่าเราสามารถใช้คำสั่งของ nvidia s m i ได้ค่ะ บนหน้าจอนะคะจะแสดงสถานะการทำงานของ GPU ในขณะที่เราสั่งคำสั่ง nvidia s m i ค่ะ เดี๋ยวก็คือตอนที่โค้ดกำลังรันอยู่นั่นเองนะคะ